Google Docs เป็นโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำหรับสร้างงานเอกสาร และสามารถจัดรูปแบบเอกสารได้ โดยเราจะเรียนรู้การใช้งาน Google Docs โดยการสร้างเอกสารชิ้นนี้นะคะ เริ่มจากเปิดเว็บเบราว์เซอร์ จากนั้นพิมพ์ URL https colon docs.google.com document หรืออาจจะใช้วิธีการค้นหา โดยใช้คำค้นหรือคีย์เวิร์ดว่า Google Docs แล้วเลือกผลการค้นหา Google Docs ก็ได้นะคะ ก็จะเข้าสู่หน้าเว็บหน้าแรกของ Google Docs โดยหากยังไม่ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี Google ระบบก็จะแสดงหน้าจอให้ลงชื่อเข้าใช้ ดังนั้นเราก็จะต้องลงชื่อเข้าใช้งานก่อน จึงจะสามารถเข้าสู่หน้าเว็บหน้าแรกของ Google Docs ได้นะคะ วัตถุประสงค์ย่อย สามารถใส่ข้อมูลและจัดรูปแบบข้อความได้ สามารถแทรกวัตถุต่างๆ ในเอกสารได้ สามารถจัดรูปแบบเอกสารได้ ใจความสำคัญ การสร้างเอกสารใหม่ การตั้งค่าหน้ากระดาษ การจัดการข้อความ การแทรกรูปภาพ การวาดภาพ การแทรกตาราง การแทรกหัวท้ายกระดาษ การแทรกสัญลักษณ์พิเศษ การจัดรูปแบบเอกสารเป็นคอลัมน์ การจัดรูปแบบเอกสารเป็นหัวข้อย่อย การลงสีและใส่เส้นขอบ